ข้อต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของศิลปะการออกแบบนะครับ เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายแล้วก็ประเภทของศิลปะกันนะครับ ศิลปะคืออะไรครับ ศิลปะก็เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะครับ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการแสดงออกทางจินตนาการ แล้วก็อารมณ์เพื่อสร้างความสุขทางใจนะครับ นักศึกษาอาจจะเคยไปดูภาพ วาดรูปปั้นหรือว่างานประติมากรรมตางวัดต่างๆ บางทีเราดูเนี่ยเราก็เพื่อที่จะซึมซับความสวยงามนั้น เพื่อที่จะให้มีสุนทรียะที่ดีอยู่ในจิตใจของเรานะครับ อีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นผลแห่งพลังความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์ ที่แสดงออกในรูปลักษณ์ต่างๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะครับ โดยทั่วๆ ไปนะครับ ศิลปะก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทก็คือเป็นวิจิตศิลป์กับ ประยุกต์ศิลป์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งศิลปะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือวิจิตศิลป์กับประยุกต์ศิลป์นะครับวิจิตศิลป์หรือว่าไฟอาร์ตนะครับก็เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองทางด้านจิตใจนะครับตอบสนองทางด้านจิตใจหมายความว่าไงครับหมายความว่าศิลปะประเภทนี้เอาไว้ซึมซับให้เกิดความสุขทางใจนะครับซึ่งก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 อย่าง ก็จะมีทัศนศิลป์ โสดศิลป์ แล้วก็โสดทัศนศิลป์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีละตัวกันนะครับ วิจิตศิลป์ตัวที่ 1 ทัศนศิลป์หรือว่าวิชวลอาร์ตทัศนะแปลว่าอะไรครับ แปลว่าการมองนะครับแปลว่าการมองเห็น ก็เลยเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยประสาทตาในการมองเห็นนะครับ อย่างเช่น งานจิตรกรรม งานปฏิมากรรม หรือว่างานภาพพิมพ์นะครับ ดูตัวอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นงานจิตรกรรม หรือว่าเพนติงนะครับ บางทีภาพเราอาจจะดู เอ๊ะเราอาจจะดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าคือภาพอะไรนะครับ แต่ว่ามันก็มีความสวยงาม มีอะไรที่แฝงอยู่ในนั้นนะครับ ซึ่งมีความเป็นนามธรรม เนาะแต่ว่าอย่างภาพขวามือนี้เป็นภาพดอกไม้เราก็ดูออกอยู่นะครับ หรือว่าอันนี้เป็นปฏิมากรรม สครับเจอร์ปฏิมากรรมก็คือเป็น งานปั้นนะครับ งานแกะสลักต่างๆ นานานะครับ อย่างเช่นภาพด้านซ้ายเป็นภาพพุทธปัจญาในงานปฏิมากรรม ถ้าเรามองอาจจะเป็นคนสองคนกำลัง ทำอะไรบางอย่างกันอยู่นะครับนะครับ ซึ่งซึ่งก็ต้องแปลความหมายกันต่อไปนะครับ ว่าศิลปินเนี่ยเขาต้องการสื่ออะไรนะครับ ส่วนภาพด้านขวานี้เป็นภาพวัดเนาะเป็นภาพวัดที่มีการแกะสลักออย่างวิจิตรงดงามนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประติมากรรมเหมือนกันนะครับ หรือว่าอันนี้เป็นภาพพิมพ์นะครับ เป็นภาพพิมพ์ลงบน อย่างเช่น ด้านซ้าย เป็นภาพพิมพ์ลงบนโลหะนะครับ ชื่อภาพว่าดุลยภาพของโลกในจินตนาการปี 2540 นะครับ ก็มีความเป็นนามธรรมเนาะเราอาจจะดูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับ ส่วนภาพขวาเป็นภาพสวนสวรรค์เป็นภาพซิลสกรีน หรือว่าการพิมพ์ลงบนผ้าไหมนั่นเองนะครับนี่ก็มีสีสันที่สวยงามนะครับวิจิตรศิลป์อย่างที่ 2 นะครับ นั่นก็คือเมื่อกี้คืออะไรนะ ทัศนศิลป์อันนี้คือโสดศิลป์นะครับโสดศิลป์หรือว่า audio art โสดแปลว่า การฟังนะครับดังนั้นศิลปะประเภทนี้ก็คือจะต้องใช้หู จะต้องสัมผัสความงามโดยการใช้หูนะครับ ในการฟังอย่างเช่น ดนตรีบางคนบอกว่าอู้เนี่ยผมเพิ่งอกหักมาเนี่ย ฟังเพลงอะไรครับ ต้องฟังเพลงเศร้าๆเพื่อที่จะตอกย้ำความรู้สึกเจ็บปวดเนาะแต่หลายหลายคนเป็นใช่ไหมครับเอออกหักมาทำไมต้องฟังเพลงเศร้าเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับ โสตทัศนศิลป์คือวิจิตศิลป์อย่างสุดท้าย ภาษาอังกฤษคือ audio visual arts นะครับ มีทั้งโสตทั้งทัศแสดงว่าศิลปะประเภทนี้จะต้องอาศัยทั้งตาและก็ทั้งหูในการรับศิลปะนั้นๆ นะครับ อย่างเช่นการแสดงนาฏศิลป์ การดูละครละครเวที หรือว่าการดูซีรีส์นะครับ การดูภาพยนตร์เนี่ยใช่หมดเลยนะครับ ถือว่าเป็นโสตทัศนศิลป์นะครับศิลปะพวกนี้เราดูเพื่อที่จะตอบสนอง ความต้องการทางด้านจิตใจความสุขทางด้านจิตใจนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นศิลปะประเภทที่ 2 ประเภทแรกคือวิจิตรศิลป์มี 3 อย่างใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประเภทที่ 2 นั่นคือ ประยุกต์ศิลป์หรือว่าแอปพลายอาร์ตนะครับแอปพลายอาร์ตเนี่ยก็มี 4 อย่าง ประยุกต์ศิลป์คืออะไรเอ่ยเป็นศิลปะที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางการใช้สอยมากกว่าความสวยงาม ประยุกต์ศิลป์เนี่ยเราจะเน้นไปที่ประโยชน์ใช้สอยของมันนะครับอันที่ 1 คือพาณิชย์ศิลป์มัณฑนศิลป์ ศิลปะหัตถกรรม แล้วก็อุตสาหกรรมศิลป์นะครับตัวแรกพาณิชย์ศิลป์ หรือว่า commercial art นะครับก็เป็นศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการค้านะครับอย่างเช่นเราสามารถออกแบบตราสัญลักษณ์ต่างๆ มาใช้กับสินค้าหรือว่าบริการของเราเลยเรียกอย่างนึงว่าอะไรนะโลโก้ใช่ไหมครับ ซึ่งในพาร์ทต่อไปเนี่ยเราเราจะได้เรียนเรื่องของการออกแบบโลโก้ด้วยนะครับรวมไปถึงโฆษณาโปสเตอร์หรือแม้แต่กระทั่งการจัดโชว์รูมตาม หน้าร้านต่างๆ ให้สวยงามนะครับนี่คือสร้างสารรค์ขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้า อาจารย์มีโลโก้มาให้ดู 5 อันนะครับอันนี้เป็นโลโก้ที่ผ่านเข้ารอบของการประกวดนะครับ เป็นบัตรร่วมหรือว่าตั๋วร่วม ระหว่างรถไฟฟ้า BTS กับ MRT เนาะบนดินกับใต้ดินเขาจะมีตั๋วร่วมแล้วนะครับนักศึกษาคิดว่าโลโก้ไหนที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ครับ โลโก้ที่ชนะคือโลโก้อันนี้ ครับชื่อว่าแมงมุมเนาะ ผู้ออกแบบเนี่ยคงจะพยายามสื่อถึงสายของรถไฟฟ้าที่จะมาเชื่อมโยงกันนะครับ หรือว่ากระจัดกระจายตามอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ อาจารย์ดูปุ๊บมันก็มันก็มีความน่ารักนะครับ มีสีสันที่สดใสตามสายของรถไฟฟ้า และอีกอย่างหนึ่งคือแมงมุมมันเป็นมันเป็นสัตว์ที่เป็นชื่อภาษาไทยเนาะ มันก็มีความเป็นไทยแทรกอยู่ในนั้นนะครับ นี่คือโลโก้ที่ชนะนะครับ ต่อมานะครับมันธนศิลป์หรือว่า decorative art มันธนศิลป์ก็จะเป็นศิลปะเกี่ยวกับการตกแต่งภายในแล้วก็ภายนอกอาคารนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมนะครับคือต้องออกแบบให้มีความสวยงาม แล้วก็ควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอยด้วยนะครับก็จะแบ่งเป็นการตกแต่งภายใน แล้วก็การตกแต่งภายนอกนะครับนี่เรียกว่ามันธนศิลป์นะครับต่อมาคือศิลปะหัตถกรรม หรือว่า art and craft นะครับศิลปะหัตถกรรมก็คือเป็นศิลปะที่ทำด้วยมือ สร้างขึ้นเพื่อการใช้สอยประกอบพิธีกรรมตามประเพณีต่างๆนะครับ มักจะถูกสร้างขึ้นจำนวนไม่มากเนาะ แล้วก็มีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามวัสดุที่มีในท้องถิ่นนะครับ อย่างเช่นภาพนี้ก็เป็นการทำศิลปะหัตถกรรมนั่นคือการทำร่มนะครับ ก็จะเป็นการทำด้วยมือนะครับ ซึ่งก็อาจจะเป็นร่มบ่อสร้างที่เป็นสินค้าโอท็อปทางภาคเหนือของประเทศเรานะครับ อันสุดท้ายนะครับก็คืออุตสาหกรรมศิลป์หรือว่า industrial art นั่นเองนะครับ อุตสาหกรรมศิลป์มีคำว่าอุตสาหกรรมแสดงว่า มันจะต้องไม่ผลิตด้วยมือและมันจะต้องเป็นการกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ เป็นการผลิตจำนวนมากอย่างเช่นการผลิตสิ่งของต่างๆนานาตามสายพานการผลิตนะครับ ด้วยวิธีการหรือว่าระบบทางอุตสาหกรรมนะครับ ก็ถือว่าเป็นประยุกต์ศิลป์อีกแขนงหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความหมายและก็ประเภทของศิลปะนะครับ วิจิตรศิลป์กับประยุกต์ศิลป์วิจิตรศิลป์ก็แบ่งเป็น3ใช่ไหมมีทัศนศิลป์โสตศิลป์แล้วก็โสตทัศนศิลป์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็มีประยุกต์ศิลป์เนาะประยุกต์ศิลป์นี้แบ่งเป็น4นักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ